โังเดิพร้อมสืบสารและสร้างฝันตำนานรำวงยกทุกไทยสู่สายตาท่านผู้ชม ผู้นิยมการร้องและการรำผ่านทางด้านหน้าเวทีด้วยระบบไฟแสงสีเสียงของอรุณไลท์แอนด์ซาวทีมงานอาจารย์ดนตรีมากประสบการณ์ ประสานมือนำวงสาวสวยระดับแถวหน้าทั่วฟ้าจังหวัดเพชรบุรีณบัดนี้ขอเชิญเรียนสุเกียรตินำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรำวงย้อนยุคโดยพวกเราทีมงานเวทีลูีรุ่งรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ณ

Hello. 우리 조상 ท่านทีม่านักจารย์นักตีและน้องๆนักรำสาวสวยทั้ง4ทีนะครับกรารนมัสการพระเดชพระคุณนะครับ พระครูวัชรกิจจานกูเจ้าอาวาสวัดตันกงนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการนะครับ เจ้าหน้าที่ทุกหมู่เหล่าก็กลัไม่กลัวเวรนรักนักรำนะครับ ทั่วทุกชมรมทั่วทุกสถานที่ แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะครับ ที่ตามมาเก็บภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับก็คืนนี้นะครับร่วมสนุกกันนะครับ ในรูปแบบของพระบงย้อนยุคนะครับอ่ะ นะครับธรรมเนียมของประมงย้อนยุคนั้นนะครับก่อนจะเสียบาดเสียตัวนะครับก็รอบบานกันก่อนรอบบานรอบนี้ครับ ในจังหวะระบบครับ